วัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสวัสดีครับ ในบทเรียนแรกนี้ผมจะขอพูดถึงรายละเอียดของ Cloud Technology หรือที่เรียกกันว่าการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ซึ่งเจ้า Cloud Technology นี้คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และสามารถนำไปใช้กับการศึกษาได้อย่างไร ไปติดตามกันครับ หากพูดถึงคำว่าคลาวซึ่งก็หมายถึงก้อนเมฆ มักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอินเทอร์เน็ต ในความหมายของเทคโนโลยีคลาวนั้น ก้อนเมฆก็เปรียบเสมือนกลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากการประมวลผลและเก็บข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปดำเนินการบนระบบของผู้ให้บริการคลาวผ่านทางอินเทอร์เน็ต เน็ตแทนโดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการจัดการข้อมูลเหล่านั้น และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยอุปกรณ์ที่มี ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเป็นต้น แนวคิดของคลาวเทคโนโลยีเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 19 โดยคำจำกัดความของระบบ Cloud Computing เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการไอทีเริ่มจากปีคศ1990 บริษัทลองฮาร์ดเทเลโฟน ใช้ระบบ VPN ในการติดต่อกันแทนการสื่อสารที่ใช้สายสื่อสาร บริษัทได้ให้บริการผ่าน VPN โดยรับประกันขนาดช่องส่งสัญญาณคงที่ในค่าใช้จ่ายที่ต่ำ โดยการทำโหลดบาลานซ์ในระบบเครือข่าย ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงจึงเกิดคำว่าเทเลคอมคลาวขึ้นมา ในปี 1995 บริษัท AT&T ได้เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ปี 1999 Salesforce.com ซึ่งมีมาร์คบินอฟและพาร์เกอร์แฮร์ริสได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างให้ Google และ Yahoo เป็นแอปพลิเคชันเชิงธุรกิจ โดยได้ให้นิยามของ On Demand และ Software as a Service ในการทำธุรกิจโดยซอฟต์แวร์ as a service ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อรองรับผู้ใช้ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการคอมพิวติ้งที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีความซับซ้อนในการใช้งาน ปีคศ 2000 Microsoft ได้ทำการขยายการทำงานของซอฟต์แวร์ as a service ในระบบเว็บเซอร์วิสของบริษัท ปี คศ 2001 IBM ได้สร้างระบบ Autonomic Computing Manifesto ซึ่งได้ใช้ Advanced Automation เข้าช่วยในการจัดการที่ซับซ้อนใน Storage Server Application เครือข่าย ระบบความปลอดภัยและองค์ประกอบอื่นๆ ในปี คศ 2002 Amazon ได้พัฒนาเว็บเซอร์วิสของตนเอง ให้อยู่ภายใต้แนวคิด Cloud Based Service ประกอบด้วย Storage Computation และ Human Intelligence ในปีคศ 2006 Amazon ได้เริ่มเปิดให้บริการ Elastic Compute Cloud หรือ EC2 เพื่อให้องค์กรขนาดเล็กได้เช่าคอมพิวเตอร์ที่รันแอปพลิเคชันของตัวเองได้ ในปี คศ 2007 ทาง Google และ IBM ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบางแห่งทำวิจัยเกี่ยวกับ Cloud Computing และในปีคศ 2008 ทาง Microsoft ได้เข้าสู่อุตสาหกรรมของ Cloud Computing หากพูดถึงข้อดีของ Cloud t e c h n o l o g ีสามารถสรุปได้คือ 1. ประหยัดการลงทุนเรื่องทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ เพราะเปลี่ยนมาเป็นการเช่าระบบแทน 2. สร้างระบบบริการใหม่ขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะว่าผู้ให้บริการจะจัดเตรียมทรัพยากรขนาดใหญ่ ไว้รองรับผู้ใช้บริการอยู่แล้ว 3. การเพิ่มขนาดของทรัพยากรทำได้ง่ายและรวดเร็ว 4. ขจัดปัญหาเรื่องการดูแลระบบทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ง ผู้ให้บริการคลาวด์เทคโนโลยีจะเป็นผู้ดูแลแทน จึงทำให้ลดความยุ่งยากของการดูแล และลดจำนวนบุคลากรที่จะต้องจ้างมาเพื่อดูแลระบบอีกด้วย ทั้งนี้คลาวด์เทคโนโลยีเองก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง นั่นก็คือ 1. ในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เมื่อข้อมูลถูกส่งไปยังกลุ่มเมฆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่าง ๆ หรือประวัติการเข้าใช้บริการเครือข่าย จะไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้เป็นแบบส่วนตัว แต่จะกระจาย ไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีความเสี่ยง หากข้อมูลการติดต่อสื่อสารนั้นสำคัญและถูกจารกรรมไปได้ ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก 2. การไม่มีมาตรฐานของแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการแต่ละกลุ่ม มีมาตรฐานแพลตฟอร์ม ที่แตกต่างกัน หากต้องการให้ผลงานครอบคลุมตลาดผู้ใช้หลายๆ กลุ่ม ก็ต้องพัฒนาแอปพลิเคชัน บนหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยาก 3. มีโอกาสที่กลุ่มเมฆจะล่มในบางขณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ใช้งานในระบบ และส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออีกด้วย 4. การเคลื่อนย้ายข้อมูลจากกลุ่มเมฆหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง แม้จะเกิดความคุ้มค่าของการใช้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ แต่ก็อาจเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรด้านการสื่อสารมากกว่าเดิม ถ้ากล่าวถึงประโยชน์ของคลาวเทคโนโลยีที่มีต่อการศึกษานั้น คลาวเทคโนโลยีเองก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น 1. ใช้เป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูสามารถอัปโหลดตัวอย่างของงาน สื่อการสอนต่างๆให้กับนักเรียนผ่านทาง Google Drive หรือนำเสนอบทเรียนผ่านทาง Google Slide ก็ได้ 2. ใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ของผู้สอน ครูอาจจะจัดห้องเรียนเสมือนในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของระบบ Cloud Technology แทนการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ได้ 3. ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนร่วมกัน เช่น การให้นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกันผ่านโปรแกรม Google Doc ภายในคาบเรียนก็ได้ โดยที่ครูสามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานของผู้เรียนแต่ละคน 4. ใช้ในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู โดยอาจให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือจะให้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อครู หรือที่มีต่อรายวิชา โดยใช้ Google Form ก็ได้ นอกจากนี้แล้วคลาวด์เทคโนโลยียังสามารถใช้ในการศึกษาได้อย่างมากมาย ถือเป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมาก ส่วนเจ้าคาเทคโนโลยี Tool นี้มีเครื่องมือใดน่าสนใจบ้าง และใช้งานอย่างไร ผมจะขอกล่าวในตอนต่อๆไปครับ